มาถึงตอนนี้ทุกท่านคงรู้จัก gamification มากขึ้นแล้วนะคะ แต่ดิฉันคิดว่าท่านอาจจะสับสนกับคำที่มันคล้ายๆกันระหว่างเกม เกมเบสเลอร์นิ่ง และ gamification ทุกคำมีคำว่าเกมหมดเลย ท่านอยากรู้ไหมคะ ว่าคำเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไร ถ้าอยากรู้มาดูกันเลยนะคะ เมื่อเราพิจารณาตามวัตถุประสงค์ ผู้ชนะ ผู้แพ้ การเล่น การสร้างเกมและราคา สามารถบอกได้ถึงความแตกต่างดังนี้สำหรับความแตกต่างของวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่าเกมมีวัตถุประสงค์เพื่อความบันเทิง ความสนุกสนาน หรือไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ ขณะที่เกมเบสเลิร์นนิ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ และเกมฟิเคชันมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม อาจใช้เพียงการสะสมคะแนนหรือรางวัลก็ได้ จะเห็นได้ว่า ในด้านวัตถุประสงค์เกมเบสเลิร์นนิ่งและเกมมิฟิเคชันสร้างขึ้นเพื่อการเรียนรู้เหมือนกัน แต่ต่างกันตรงการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เมื่อเราพิจารณาผู้ชนะผู้แพ้จะได้ว่าเกมจะมีผู้ชนะผู้แพ้เป็นส่วนหนึ่งของเกม ขณะที่เกมเบดเลนนิ่งจะมีผู้ชนะผู้แพ้หรือไม่ก็ได้ เพราะมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมในลักษณะของเกม และเกมฟิเคชันจะมีผู้ชนะผู้แพ้หรือไม่ก็ได้ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม มื่อเราพิจารณาตามการเล่นจะได้ว่า เกมมีการเล่นเพื่อความบันเทิงมาก่อน ส่วนรางวัลจะมีหรือไม่ก็ได้ขณะที่เกมเบสเลิร์นนิ่งเป็นการเล่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จะมีรางวัลหรือไม่ก็ได้ และเกมแอปพลิเคชันไม่เน้นการเล่น แต่เน้นการมีส่วนร่วม โดยให้ความสำคัญกับรางวัลเป็นหลัก เมื่อเราพิจารณาตามการสร้างเกมจะได้ว่า เกมมีการสร้างที่ยากและซับซ้อน ต้องใช้นักออกแบบและพัฒนาเกม ขณะที่เกมเบสเลิร์นนิ่งมีการสร้างยากและซับซ้อน หากเป็นกิจกรรมจะต้องมีการออกแบบเป็นอย่างดี มีกฎกติกาชัดเจน และเกมมิฟิเคชันสร้างได้ง่าย เนื่องจากไม่มีตัวเกม เพียงใช้กลไกของเกมผ่านองค์ประกอบของเกมมิฟิเคชันเท่านั้น เมื่อเราพิจารณาตามราคาจะได้ว่า เกมมีราคาสูงมาก เนื่องจากใช้บุคลากรในการสร้างเกมจำนวนมาก ขณะที่เกมเบสเลิร์นนิ่งมีราคาปานกลาง เพราะใช้บุคลากรในการสร้างสารรค์รูปแบบของเกมและกิจกรรมจำนวนไม่มากและไม่ซับซ้อน และเกมมิฟิเคชันมีราคาถูก เพราะใช้บุคลากรจำนวนน้อย แต่จะเน้นค่าใช้จ่ายในด้านของรางวัล ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยเมื่อเทียบกับ 2 แบบแรก เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเกมเกมเบสเลอร์นิ่ง และเกมมิฟิเคชันแม้ว่าจะมีคำว่าเกมเหมือนกัน แต่มีความหมายในแต่ละประเด็นแตกต่างกันเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะคะ